สวัสดีครับ ในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำความสะอาดตัวเคสคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับในบทนี้เราจะมาในเรื่องของการบำรุงรักษาทำความสะอาดตัวอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับในชุดแรกนะครับ ชุดแรกก็จะมีเมาส์คีย์บอร์ด จอ แล้วก็ตัวลำโพงนะครับพวกนี้ว่าเรามาเรียนรู้กันว่าในการบำรุงรักษาหรือว่าดูแลทำความสะอาดเนี่ย จริงๆแล้วมันต้องมีตาราง ทำความสะอาดนะครับซึ่งผู้ใช้เองจะต้องทำไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับควรจะทำไว้นะครับนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราลองมาดูวิธีการหรือขั้นตอนการทำความสะอาดบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ว่านะครับเป็นอย่างไรติดตามเลยครับ ครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ การทำความสะอาดและก็ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเข้ากับตัวเคสนะครับ ซึ่งตัวเคสเราก็ได้ทำความสะอาดในไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับ วิธีการทำความสะอาดตัวเคส รวมถึงการทำความสะอาดภายในเคสทำความสะอาดออรอบนอกนะครับ การเป่าฝุ่นอะไรต่างๆนะครับ เราก็ได้ทำไปในคลิปที่แล้ว ส่วนคลิปนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของ การทำความสะอาดของอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ ซึ่งพื้นฐานหลักๆ ที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็คือจะมีเมาส์นะครับคีย์บอร์ด แล้วก็ลำโพงแล้วก็จอจอภาพนะครับ เรามาดูแต่ละชิ้นส่วนนะครับว่าเราจะทำความสะอาดยังไงบ้างนะครับ ขั้นตอนในการทำความสะอาด ซึ่งผมก็จะต้องย้ำผู้ใช้นะครับผู้เรียนอยู่เรื่อย ๆ นะครับ ว่า เราจะต้องทำตารางในการทำความสะอาดของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นตารางประจำเดือนหรือตารางประจำ 2 เดือน 3 เดือนก็ว่าไปนะครับ แต่ต้องทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งจะทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับให้เราได้ใช้งานต่อไป ซึ่งผมได้กล่าวไว้แล้วในคลิปที่แล้วว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พวกนี้เนี่ยจะเซนซิทีฟกับตัวฝุ่นมากนะครับยิ่งถ้าฝุ่นเยอะๆเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะเกิด ความร้อนสะสมง่าย แล้วก็ก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเสียหายได้นะครับ ในคลิปนี้ก็ลองมาดู การทำความสะอาด อุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นแรกนะครับ ก็จะเป็นตัวเมาส์นะครับนะครับ หลักๆก็จะเป็นอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับก็คือ ตัวอุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาดแล้วก็ผ้านะครับ แล้วก็เป็นแปลงปัดฝุ่นนะครับแล้วก็ตัวบูเวอร์เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับ มาดูตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์ที่หลักๆที่จะสกปรกง่ายก็คือหน้านาส่วนที่สัมผัสกับมือของผู้ใช้นะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนด้านล่างที่สัมผัสกับพื้นที่มีฝุ่นนะครับ ตรงนี้นะครับถ้าเป็นเมาส์สมัยก่อนจะเป็นเมาส์ที่เป็นลูกลิ้งเนี่ยจะค่อนข้างจะสกปรกเร็วนะครับนั้นเราต้องทำความสะอาดให้บ่อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ย เป็นเมาส์ที่ใช้แสงนะครับออปติคอลเมาส์นะครับ เราก็ทำความสะอาดแค่พื้นนะครับด้านล่าง แล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คือส่วนที่สัมผัสกับแสงนะครับแสงสัมผัสกับพื้นนะครับ เราต้องเช็ดทำความสะอาดตรงช่องแสงสัมผัสกับพื้นตรงนี้นะครับ เช็ดนะครับ ช็ดไปได้เลยนะครับ ตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกอะไรนะครับ มันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะแข็งนะครับ นั้นเราก็ใช้น้ำยาชุบทำความสะอาดเช็ดนะครับ ด้านล่างนะครับ เสร็จแล้วก็เป็นด้านบนนะครับตรงส่วนนี้ก็สำคัญนะครับเมาส์บางคนที่ใช้งานไปนะครับตรงนี้จะเป็นคราบดำๆนะครับงั้นเราต้องทำความสะอาดอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีเชื้อโรคนะครับสะสมอยู่ตรงนี้นะครับ ค่อนข้างจะมากนะครับ เพราะว่าเราใช้งานอยู่ทุกวันไม่รู้มือเราไปจับอะไรมานะครับ คีย์บอร์ดก็เช่นกันนะครับ เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ตรงสายก็เหมือนกันนะครับ สายก็ทำความสะอาดด้วยนะครับโดยใช้วิธีการรูดทำความสะอาดอย่างนี้นะครับรูดนะครับฝุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่ชอบนะครับงั้นเราต้องทำความสะอาดออกให้เขา บ่อยๆนะครับ อ่า นั่นคือส่วนของเมาส์นะครับถัดมา นะครับ ถัดมาก็เป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับ คีย์บอร์ดนี้ก็สำคัญนะครับ เพราะว่าผู้ใช้งานเองเนี่ยสัมผัสกับเขาทุกตลอดนะครับ ตลอดเวลาที่เราใช้งานนะครับ ดังนั้นตรงส่วนที่สัมผัสกับนิ้วเราเนี่ย ก็จะสกปรกง่ายนะครับ สกปรกง่ายนะครับ ตรงที่เป็นแผ่นพิมพ์ส่วนนี้นะครับ สกปรกง่าย แล้วแถมนะครับ ในช่อง ช่องระหว่างปุ่ม ระหว่างคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับ ระหว่างแป้นพิมพ์เนี่ยก็จะมีร่องในทำให้ฝุ่นเส้นผมนะครับของผู้ใช้เองนะครับ หรือของที่อยู่ในบรรยากาศเนี่ยล่นลงไปข้างในก็ทำให้เวลาใช้งานนะครับการกดนะครับมันอาจจะมีฝุ่นไปแทรกก็จะทำให้คีย์บอร์ดใช้ไม่ได้นะครับงั้นการทำความสะอาดก็เช่นเดิมนะครับ เช็ดพื้นผิวก็โดยใช้น้ำยานะครับกับผ้านะครับ เสร็จแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับ ตรงส่วนพื้นผิวสัมผัสนะครับ ให้ทั่วนะครับ อันไหนที่สกปรกมากเราก็เน้นนะครับ และในช่องระหว่างปุ่มนะครับ เราก็ใช้ตัวแปรงนะครับ แปรงปัดฝุ่นเนี่ยครับขัดนะครับขัดนะครับอันนี้ครับใช้อย่างนี้นะครับ ขัดขัดขัดปัดปัดออกนะครับ ซึ่งถ้าเราทำบ่อยๆ นะครับ พวกฝุ่นพวกนี้ก็จะไม่ ไม่ค่อยมีนะครับทำให้คีย์บอร์ดเรา มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นนะครับนะครับ นะครับ นั่นคือการทำความสะอาดตัวคีย์บอร์ดนะครับ อย่าลืมสายนะครับ สายก็ทำความสะอาดคล้ายๆ กับมองมุตะกี้นะครับ ก็คือรูดนะครับ รูดสายนะครับ โอเค นะครับ ถัดมาก็จะเป็นตัวลำโพง นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจอไว้หลังสุดนะครับ โอเคลำโพงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนมากส่วนมากแล้วก็จะใช้ผ้านะครับเช็ด ทำความสะอาดนะครับเหมือนเดิมนะครับ เช็ดทำความสะอาดตัวลำโพงนะครับนี่คือในส่วนของการดูแลอุปกรณ์ต่อพ่วงชุดที่ต่อพ่วงกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับ สายไฟก็ทำความสะอาดคล้ายๆ กับตัวเมาส์นะครับโอเคถัดมาเป็นส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอส่วนหน้าจอนี่จะมีแผงอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างในนะครับ ก็ค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับตัว ฝุ่นละอองเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะมีน้ำยาพิเศษก็คือน้ำยาทำความสะอาดกระจกก็ได้ หรือว่าที่เขาบอกว่า LCD Screen Cleaning นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับ ฉีดตรงบนผ้านะครับ แล้วก็เช็ดถูนะครับ ตรงส่วนที่เป็นจอที่เป็น LCD นะครับทำความสะอาดตรงนี้นะครับนะครับทำให้ หน้าจอก็จะไม่มีฝุ่นทัศนวิสัยในการทำงานของเราก็จะดีขึ้นนะครับ อย่างนี้นะครับ แล้วก็ส่วนที่เป็นบอดี้นะครับก็ใช้ผ้านะครับในการทำความสะอาดนะครับ ส่วนข้างในนะครับข้างในก็เราไม่สามารถที่จะแกะดูหรือว่าแกะทำความสะอาดได้ เราก็ใช้ตัวโบรเวอร์อีกเช่นเดียวกันนะครับ ฉีดเข้าไปนะครับ เคฉีดทำความสะอาดให้พอสะอาดนะครับ แล้วก็ฝุ่นละอองก็อาจจะออกทางไหนก็แล้วแต่นะครับ ให้มันออกไปบ้างนะครับ เราจะได้ยืดอายุการใช้งานของตัวจอคอมพิวเตอร์นะครับ และนี่ก็คือขั้นตอนหรือกระบวนการการทำความสะอาด พวกอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดลำโพงหรือว่าจอนะครับ และเดี๋ยวในเรื่องของการทำความสะอาดพิมพ์เตอร์แล้วก็สแกนเนอร์หรือว่า หรือว่าแม้กระทั่งตัว UPS ก็อาจจะต้องทำความสะอาดด้วยนะครับ เดี๋ยวติดตามชมในคลิปวิดีโอถัดไปครับ ครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำความสะอาดตัวคีย์บอร์ดเมาส์จอนะครับ แล้วก็ตัวลำโพงไปแล้วนะครับ ซึ่งกระบวนการก็ไม่ยากนะครับ ผู้ใช้งานเอง หรือผู้เรียนเองก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับ ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่าอาจจะหาได้ตาม ท้องตลาดหรือไม่ก็ที่บ้านของผู้ใช้เองก็มีอยู่แล้วนะครับ ก็สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองนะครับงั้นในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับ จะเป็นส่วนของอการทำความสะอาด ในส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงในชุดที่2นะครับโปรดติดตามนะครับ